me pegaba con la cancha. ว้และจึงไม่มา คอยกันนานจนช้ำระนีหรือไปมีใหม่และใช่ไหมกันัวนก่อนจะชวนแล้วเข้า็มางบางอก เจ้าให้บอกว่าเจ้าไม่ต้องการแล้วคอยอยู่อีสานดีแล้วดีแล้วดีแล้ว สารำทันขวาตอนกันไปกันมาลีลาเขาต้องคงกัเป็นวิวัฒสอนน้ำมอนไม่ต้องอายใครสมองมันกันไวยกกายไม่ตามลีลาเสียงกลองจังหวะในชุดนี้แล้วกันนะใครรู้ตัวว่าเอวดีสายเอวน้อย Pilar. เป็นเวลาช้าก็เข้าให้เขารู้กันนะเช่นันนะรูว่าเขาขาเราเอาทานไปจ้าถุงละยี่สิบบาทเท่านั้นนะจ้าทานจาทานจ้าไอ้้ากูขายยี่สิบแต่ว่าได้กำไรเรียนจบกลัา คุณที่มานมันแปลที่มากัน วันนี้ให้กำลังใจพวกเราหลายๆท่านที่โทรมา